แต่อย่าลืมว่าค่ะออโต้สิบข้างไปค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเล่นไปใต้ขึ้นไปเรื่อยๆ เนาะเล่นแบบชิวๆก็แล้วกันเพราะว่าเวลานี่เป็นเวลาดีที่หนูน้าเล่นโอเคแปลกดีนะ เวลานี่ยาวามาสิบไม่ค่ะสำหรับเทคนิคในการเล่นเกมเสือเนาะเขาเล่นแบบไตไม้อ้าวตะโพกมาโอเค เสือเต้นเสยว่ะมาสามอันละ สามอันโอเคขาดอีกสามอัน สวยอีกอันเดียวมา อีกอันเดียว อีกอันเดียวอ่านั่นละโอเคสวยงามมาแล้วค่ะ 30คูณ10 เป็น 300 บาทเช็ดเคโคตรเอาเสืออ้วนค่ะ เออ นั่นละเบิ้งเห็นขีโผลวะอยากกีขีโผลว่ะโอ้โห สภาพ 300แล้วค่ะ358ไป ขออนุญาตปรับไปกันก่อนยป่น20บาทแล้วค่ะ แล้วก็ออโต้สิบข้างคือเก้าโอเคโอ้โหก่อนท้องเขาเชี่ยโคตรเอา โอเคสี่ร้อยสี่สิบบาทเนาะค่ะ ได้ถุงทองน้ำโอ้โหก้อนท้องนี่มันได้แบบก้าวกระโดดเลยนะ ลองคิดเบิ่งว่าฮะสมมติว่าก้อนท้องเขาทั้งเบิดเก้าช่องอะสิได้หลายปันไหนโคตรเอา เออ มาตะโพก โอเคหกร้อยไปสิบไม่ค่ะ วว้มา โอ้โหมาอีกแล้ว เอาตะโพกอีกแล้ว โอเคค่ะ มา เอาอย่างกระไดขอแค่บ้าแมนสมสวยอีกอันเดียว อีกอันเดียว โอ้โหบ่เขาไงโอ้โหบ่เขาไ้ว่ะ เที่ยเสียดายก็เป็นยังค่ะเดี๋ยวเขาเล่นไปเรื่อยๆ ค่อยๆเล่นไป ปกติตะโพกก็สมมันสิการันตีเข่านะ โอ้โหมาแบบสิงาม โอเคเก้าร้อยบาทค่ะ อ้าวไว้มา โอเคสมมาพันสามโอเคเดี๋ยวปรับไมค์ก่อนแล้วค่ะเป็นสี่สิบาท อ่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มที่เล่แกมแล้วค่ะเดี๋ยวนุนากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับกลุ่มเซียนพ่อม VIP แล้วค่ะ เอ้าโอ้โหมาอีกแล้ว ได้สมว่ะเชี่ยโคตรเอาแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้สมอ่ะมันได้หน่อย สวย อีกสามอัน สวย โอ้โห เชี่ยมาโคตรเอาหน0ึ่งพัสองร้อยบาทเนาะค่ะร้อยยี่สิบคูณสิโอ้โหบิ๊กวินแตกหน0ึ่งพัสอร้อยบาท มาสองพันซี่แล้วค่ะสองพันซี่ปรับใหม่กันต่อเลย เป็นหกสิบบาท โอ้โห เวลาเก้าโมงเวลาดี ปรับใหม่กันรัวๆเลยร้องเล่นเมืองใดเนาะค่ะถ้าสมมติว่าตื่นทันนะ โอ้โหว้าวลูนัาจะเป็นสายแบบนอนดึกอะอ้าวมาอีกแล้วโอ้โหเชี่ยรอบนี้ได้ยกว่ะเฮ้ยรอบนี้ยกมาสวยซีอันแล้วซีอันแล้วโอ้โหมันไม่ค่อยเข่าแบบซีไหมไอ้พวกสองสองนี่ยังว่าเข่าดีอยู่นะ แต่ตั้งแต่ยกถุงแล้วก็ก้อนเนี่ยไม่ค่อยเข่าบันไดเนาะค่ะสวยโอเคโอเค เออสมมาโอ้โหสองพันเออสมมาโอ้โหเป็นอย่างเพื่อได้จะสมเลยว่าอันใดหน่อยๆนี่ม้าให้เจ้าคุณนะอันใดหน่อยๆนี่ม้าให้เจ้าคุณนะโอ้โหสภาพ เหลือพันซี่ค่ะไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไป โอเคสะโพกโอ้โหโอ้โบไม้อีกเสียดายว่ะขาดสองอัน เดี๋ยวว้เออ โอ้โห ก้อนทองมา ก้อนทองม้ดึงขึ้นมาคือละค่ะพันสามเพราะว่าเขามีถุงน้ำติดไหมค่ะ ที่จริงได้ก้อนทองนี่ก็ซ้ำสมแตกแล้วนะ อาจจะได้หน่อยก็สมน้อยนึงแต่ก็ยังดีเนาะค่ะโคตรเอาบอม้าอีก สภาพเออโโอ้หเชี่ยมาว่ะ ได้อยู่นะ ได้น้ำไม่นี่ล่ะ ได้น้ำก้อนท้องนี่ล่ะ ไปค่ะ ปรับใหม่กันต่อเลย ร้อยหนึ่ง สูงแม่งเลย โอเค มาดิเลนไม่สูงแล้ว เอออุ้ยสองเขา่า มา ได้สะโพกค่ะ เสือเต้น สวยสามอัน มาดิ ขอแก้มือ สวย อีกสองอัน อีกสองอัน ขอแก้มือ อีกอันเดียว ไว้ดิโอเคโอ้โหสวยงาม ไว้เพราะเขาแต้ตะโพกเขาแทนมาหาพันบาทเลย โอเคค่ะ กล้าได้กล้าเสียเนาะค่ะสำหรับเกมมูนี่ถ้าสมมติเล่นว่าเขาก็คือตั้งใจว่าจะย้ายเวลาเล่นอีกละ แต่ว่าหนูน้ามั่นใจว่าเวลานี่เขาดีแน่นอน เออเล่นย้ำใดก็ได้เนาะค่ะโอเคแต่ว่าก็อย่าลืมเทคนิคเนาะไปสองร้อย ที่จริงการปรับไม่การแบบค่อยๆ ดันขึ้นไปนี่มีผลเนาะบางคนบอกว่า เล่นตามเราไม่เห็นได้เลยกะย่าไปเล่นแบบตะพื้นตะพื้อะเพิ่นว่าอย่างอะเออหมาแบบซีซีพันบาทค่ะ สวยบิ๊กวินแตกอีกละเอ้ยบิ๊กวินแตกดีว่ะ เล่นแบบ ต้องเลือกเวลาเล่นแน่เออ บางคนเล่นแบบโอ้โห ซับไม้ก็สี่ร้อยบาท เอ่อสิบไม้คือเก้าสำหรับผู้ใดที่เล่นแบบบ่สนเวลา หนูนะแนะนำว่าอ่ะหากสมมติหากสมมติว่าหนูนะ บอกว่าเก้าโมง หนูนะไม่ได้เล่นตอนเก้าโมงตรงเนาะค่ะ อาจจะเป็นเก้าโมงยี่สิบเก้าโมงสี่สิบอย่างก็ว่ากันไปเนาะ เออ ขอกักไว้จังน้อยในถอสูเขาบอกแม่ว่าสีบอกเบิร์ดอ่าโอ้โหบ่เขาสภาพ สวย ไม่ก็ได้สมค่ะ ยังดีก็ไม่ได้ มาเถอะ ขอคูณสิบโอเคมา ขอคูณสิบโอเคมาอีกสองอัน อีกสองอัน โอเคโอ้โหพันสองคูณสิบมาแล้วค่ะหมื่นสองเฮ้ย โคตรเอา มาแล้วงามๆเลยนะคะบิ๊กวินแตกหนึ่งหมื่นสองพันบาทหมื่นหกแล้วค่ะหมื่นหกไปสิบไม่ เอาสิบเบอร์เลนไหลไปก็นี่แล้ว โอแมนเฮียเปียกเหรอ เออเฮียเปียกเห็นไหมละหาลอยเลยนะหาลอยก็แปดลอยสภาพ ไปสิบไม่โอ้โหรอมาเอ้ยมาได้สูมาได้สูเลนเซจะไปหาเข่ากินแล้วเนี่ย โอเค8,640บาทแล้วค่ะ ได้ย้อนท้องนี่แหละโอ้โห โอ้โหวายเขาโอเควายมา สองพันค่ะ ไป อีกสิบไม่วิถีค้นหลบเออวายเขารัวเก็บไว้หลาย ๆ โอกาสเขามีแล้วค่ะยาวาโอ้โหบอมา โอ้ สภาพ เมียให้กันนะ บอกเขาเยาวาโอ้ โอ้โหยาวาโอ้โหเชี่ยมันหมุนแบบแปลกๆว่ะลากปล่อยลากปล่อยแล้วค่ะอ้าวก่อนท้องมาอีกแล้วก่อนท้องที่น่ารักมา8,000บาท เริ่มเฉาแล้วนะคะหลังๆวันนี้เริ่มเฉาแล้ว เออบ่ค่อยแบบฟึบฟ้าฟึบฟ้าปันไดเพราะว่ามันอาจจะแตกดอกใหญ่ไปแล้วเนาะ เออซองมา โอ้โหเหลือมือเก่า เอาจริง ๆ นะฮาสมุดเล่นแบบบอสเซาเนี่ย โอกาสเบิร์ดกับมีคือกันนะ เคยเห็นบอแบบ มีแบบเป็นหมื่นเป็นแสนนึงเสีย เล่นเล่นบอสเซาอะ เบิร์ดโตได้นะเวลร้านแนะนำว่าห้าเหรียญใดประมาณนึงห้าพอใจเรากับเซาแล้วค่ะอย่าไปโลภเลย โอเคมาก้อนท้อง ก้อนท้องเข่าอีกแล้ว แปดพันบาทได้ก้อนท้องเขารัวๆเลยว่ะ เข่าบ่พักเลยออกมาโอ้สามหมื่นสามสภาพไปสิบไม่สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดไป สวยสมมา ไว้เข่าสะโพกมา จังไดจังไดจังไดจังไดโอเคถุงมา โอ้โหก้อนทองมาอีกแล้วได้ย้อนก้อนทอง